วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสวัสดีครับ คลิปนี้ผมจะสาธิตการสร้างฝ่ายนำเสนอด้วย Google Slide ก่อนอื่น ผมจะทำการเข้าสู่ระบบเสียก่อน เมื่อทำการเข้าสู่ระบบบัญชี Gmail เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ slide.google.com ในหน้าเว็บจะมีลักษณะคล้ายกับ Google Doc แต่จะใช้สีเหลือง สีประจำเว็บไซต์แทน ขั้นแรกผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาใหม่ จากนั้นผมจะเลือกธีม พื่อเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ หรือหากท่านใดต้องการจะสร้างรูปแบบงานนำเสนอด้วยตนเอง ก็สามารถทำได้ครับ เมื่อได้ทีมที่ต้องการแล้ว ผมจะกำหนดหัวข้อลงไปในหน้าแรก โดยผมจะใช้ชื่อนามสกุลและสังกัดของผมเป็นหัวข้อ ใน Google Slide ท่านสามารถสร้างสไลด์ใหม่ โดยการคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวก ในแถบเครื่องมือ จะมีธีมให้เลือกใช้กับหน้าสไลด์ใหม่เช่นกัน ส่วนในหน้าที่ 2 ผมจะกรอกสถานที่ทำงานลงไป ท่านยังสามารถเปลี่ยนฟอนต์ และขนาดของฟอนต์ได้ตามที่ท่านต้องการ เพื่อเป็นการตกแต่งให้งานสวยงามได้อีกด้วย ต่อไป ผมจะแทรกรูปภาพลงไปในเอกสาร ด้วยการคลิกที่แถบเมนูแทรก และคลิกที่ปุ่มภาพ จากนั้นคลิกที่เลือกภาพที่จะอัปโหลด และเลือกรูปภาพที่ต้องการจะแทรกลงไป ในหน้าที่ 3 ผมตั้งหัวข้อเป็นประวัติการศึกษา โดยเรียงตามช่วงชั้นและตกแต่งให้สวยงาม ในที่นี้ผมจะใช้การนำเสนอในรูปแบบไทม์ไลน์ ้าหากท่านต้องการแก้ไขสีของวัตถุต่างๆ สามารถคลิกที่ปุ่มกระป๋องสี แล้วเลือกสีที่ต้องการใส่ลงไปได้เลย ต่อไปผมจะทำการกรอกข้อมูลประวัติการศึกษาของตนเองนะครับ ากข้อมูลใดมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท่านสามารถคัดลอกนำไปวาง และแก้ไขข้อมูลนั้นให้ถูกต้องก็ได้ สามารถแก้ไขสีฟอนต์ได้โดยการคลิกที่ปุ่มตัว A บนแถบเมนู แล้วเลือกสีที่ต้องการใช้ ในสไลด์ถัดไปผมจะทำสไลด์ประวัติการทำงาน ซึ่งจะใช้รูปแบบเดียวกันกับสไลด์ประวัติการศึกษา และเพื่อเป็นการประหยัดเวลา ผมจะทำสำเนาสไลด์ ด้วยการคลิกเมาส์ขวามือที่สไลด์นั้น แล้วเลือกทำสำเนาสไลด์ ก็จะได้สไลด์นั้นขึ้นมาอีกสไลด์หนึ่งจากนั้นก็ทำการแก้ไขข้อมูล และในสไลด์ที่ 5 สไลด์สุดท้าย ผมจะสร้างเป็นประมวลภาพประทับใจในชีวิตของผมครับ เมื่อสร้างไฟล์นำเสนอเสร็จแล้ว ผมจะแชร์ไฟล์เพื่อเป็นการแนะนำตัวเอง ให้ผู้อื่นได้รู้จักกันครับ แล้วอย่าลืมว่าก่อนที่จะแชร์ไฟล์ได้นั้น ท่านจะต้องตั้งชื่อเอกสารเสียก่อนนะครับ และลองกดดูสไลด์งานเพื่อชมผลงานของท่านด้วยนะครับ ในกิจกรรมต่อไป เราจะมาลองสร้างไฟล์นำเสนอจาก Google Slide กัน แบบที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างในคลิปนี้ และนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ทุกคนได้รู้จักตัวท่านมากขึ้นกันนะครับ